คือความภาคภูมิใจ การร่วมแรงร่วมใจของลูกหลานชาวไทยดำ ณตำบลบ่อทองอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก ในการสืบสานวัฒนธรรมของบรรพบุรุษค่ะ และนี่คือส่วนหนึ่งของข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทยดำ ที่จัดแสดงอยู่ณพิพิธภัณฑ์ผ้า เส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมาจากฝีมือในการจักสานล้วนๆค่ะ และตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปชมกระบวนการจักสานกันนะคะ รวมไปถึงประเพณีสำคัญของชาวไทยดำนั่นคือ พิธีเสนเรือนเป็นการเลี้ยงผีค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะ ผีที่ว่านี้คือผีบรรพบุรุษค่ะ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวไทยดำที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลย นั่นก็คือ เรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายค่ะ ของเอกลักษณ์ของเสื้อผ้าของไทยดำนะคะ เมื่อก่อนเนี้ย เขาจะไม่มีเลยเนี่ยสิ่งที่เป็นลายเป็นอะไรใส่อย่างนี้ ไม่มีจะใส่สีดำอย่างเดียว แต่ผู้หญิงจะมีที่ว่าปักดอกพระเปียวเนี่ยคืนนี้ลงไปใส่ แต่เดี๋ยวนี้ที่แปรรูปของผ้าอนุรักษ์เสื้อผ้าไทยไทยดำเดี๋ยวนี้ ก็เลยต้องประยุกต์เอาลายแบบขอกูดลงมาใส่มาทำแล้วก็นี่ลายดอกมะลิใส่แล้วก็เอามาปรับปรุง เพื่อว่าให้มันสวยงามขึ้นเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ต้องการความสวยงามเขาเรียกร้องก็ต้องทำให้เขาเป็นยุคปัจจุบันขึ้นค่ะเป็นปัจจุบันเขาทอกันที่นี่เลยใช่ไหมครับค่ะ ทอกันที่นี่เลยทอกันที่กลุ่มที่ที่หมู่สองบ่อทองเลยอยากเห็นแล้วไปดูได้ไหมครับค่ะงั้นก็ไปกันเลย เป็นภาษาไทยดำว่าอ่าเจนก็ไปกันเลยไปเบิงไงอันไปเบิ่งกันเลยอ่าไปเบิงไปเบิ่งกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านป้าเฮียงแล้วนะคะ เป็นกลุ่มทอผ้า เป็นกลุ่มทอผ้าของตำบลบ่อทองหมู่สองนะคะครับ ที่เราได้เริ่มทำทอผ้าขึ้นวันนี้ก็โดยที่ทางผู้ใหญ่บ้านนะคะหมู่สองคือผู้ใหญ่ทันสิงห์รอได้เอาเงินของ SML 2 5 0 0 0เอามาสนับสนุนกลุ่มมาซื้อกี่ ซื้อได้แล้วก็จ้างครูมาสอนทอผ้า มาสอนทอผ้ากัน ทีนี้ก็กลุ่มคนที่ทอก็ทอไปแล้วก็ ดิฉันก็เป็นคนที่แปรรูปแตลูกตัดเสื้ออ่าตัดเสื้อตัดเองอ่าคือตัดเองใส่เองแล้วก็ เรา เราไม่ได้เลี้ยงหมอนเลี้ยงไหม แต่เราซื้อไหมประดิษฐ์อ่าเราซื้อไหมประดิษฐ์มา แล้วก็มาดึงได้แล้วก็มากอแล้วก็มาทอกันแปลว่าเสื้อผ้าที่ใส่กันแล้วก็ที่ที่ขายวางขายอยู่ก็มาจากที่นี่ทั้งนั้นเลยค่ะจากที่นี่เป็นศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมของเราเนี่ยคือเราอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้านะคะ ทีนี้ก็มีการอันนี้ก็เป็นทอผ้าดำแล้วก็มีทอผ้าขม้าแล้วก็ทอเป็นผ้าสิ้นออกมา ตามแต่เราจะทำลายไหนออกมาซึ่งลายเอกลักษณ์จริงๆ ก็จะลายเอกลักษณ์จริง ๆ ก็คือเป็นลายผ้าสิ้นตาลายนี้พระสิ้นตาอ่าผ้าสิ้นตาของไทยทรงดำเขาจะเรียกผ้าสิ้นตาอ๋อครับแต่คนไทยเขาจะเรียกผ้าสิ้นลายแตงโมแล้วตอนนี้คุณป้าเขากำลังทำอะไรอยู่ครับผมผ้าค่ะทอผ้าครับขอเข้าไปดูใกล้ๆนะครับค่ะ อันนี้ตีกระตุกค่ะนี่ดึงกระตุกแล้วก็นี่ไอ้กระสวยนี่ก็ดึงกระสวยค่ะกระสวยก็ดึงกระบไปแล้วเราก็กระตุกแล้วอย่างทอวันหนึ่งได้ความยาวเท่าไหร่ครับผมสองเมตรสองเมตรต่อวัน ค่ะผ้าถุงของไทยทรงดำเนี่ยมันจะไม่เหมือนผ้าถุงของคนไทยธรรมดาต่างกันเพราะว่าผ้าถุงเนี่ยนี่มันจะมีตีนนะ อันนี้เขาจะมีตีนมนมีตีนเป็ดเป็ดแล้วก็อันนี้เขาเรียกตัวแล้วก็จะมีหัว มีหัวเขาจะต่อทางหัวนี่นี่ต่อหัวเหมือนคนน่ะเขาเปรียบเหมือนคนน่ะคุณป้าครับ แล้วนอกจากชาวไทยทรงดำที่ทอผ้าแล้วนะครับ ยังมีอาชีพอื่นอีกไหมครับ ก็ที่อีจักสารก็มีจักสาร เพราะว่าพื้นฐานของไทยทรงดำเนี่ยจะทำของใช้เอง เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าการจักสารนี่มีอะไรบ้างดีเลยครับผมเราไปกันเลยดีกว่าขอบคุณมากครับ คือบ้านบ่อทองของเราหมู่สองนะคะมีลุงชูชัยเนี่ยที่เขาทำจักสารเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของจักสารทุกอย่าง สวัสดีคุณลุงชูชัยครับ สวัสดีครับผม คุณลุงกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังทำสุกไก่ สุ่มไก่นะฮะโหนี่ขึ้นนานไหมครับกว่าจะได้ ก็ไม่นานเท่าไหร่วันหนึ่งทำได้กี่อันนะครับ วันหนึ่งก็ได้ประมาณ สามอันสามอันเลยคุณลุงฝึกนานไหมครับ ตอนเริ่มทำใหม่ตอนเป็นใหม่ ๆก็ฝึกมา เป็นสองปีสองปีแล้วครับ ฝึกมาพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆ คุณบ้าครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก จากสารเนี่ยครับ อะไรขายดีสุดครับผม อ๋อที่จักสารเนี่ยเหรอคะคก็เห็นว่ามีสุ่มไก่เนี่ยค่ะที่ขายดีที่สุดทำออกไม่ทันเลยค่ะทำไม่ทันเลยอ๋อทำออกเท่าไรขายหมดเลย ที่คุณลุงทำอยู่นี่ก็มีคนรอซื้ออยู่แล้วรอแล้วรอแล้วไม่น่าผมไม่ผมไม่เห็นสุ่มไก่แบบวางโชว์เลยอ่าคือทำออกไม่ทันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นการเหล่าต่อนะครับอ่านอกจากนี้เราก็จะไปดูอีกงานหนึ่งเนาะเพราะว่า ประเพณีของไทยทรงดำจะมีอีกงานหนึ่งคือเป็นการเสเรือนเนี่ยข้างบ้านเนี่ยเขาเริ่มยังครับคุณป้าอ๋อตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มแล้วงั้นเราไปกันดีกว่าครับ ค่ะ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้ คุณบ้านดอกรักครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่พิธีอะไรครับผม อ๋อ พิธีเสจเรือนนะคะของของไทยดำของไทยดำาหรือไทยทรงดำนะคะครับผมทีนี้แบบว่าของไทยทรงดำเนี่ยคือเขาจะมีการเลี้ยงผีนะคะ เลี้ยงผี นี่คือเป็นผีของคือบรรพบุรุษที่ตายแล้ว เขาจะเอามาขึ้นเรือนแล้วก็ 3 ปีเนี่ยเขาจะเสจหนึ่งครั้ง เพื่อให้บรรพบุรุษเนี่ย ได้กินลูกหลานเสนเออเส้นไหว้นี่แหละ แล้วก็เขาจะมีหมอเสนมาคืออลุงคนนี้ สวัสดีครับอ่าอันนี้ แล้วก็เขาจะจัดแกงหน่อไม้ใส่ไก่เอามา แล้วก็เขาก็จะทีบอหมู มีหมูเนี่ยทีบลงก่อนเอออ่าเนี่ยเขาจะทีบไปเรียกทีละคนทำไมถึงต้องเป็นแกงหน่อไม้ใส่ไก่ ก็คือแบบว่าเมื่อก่อนนี้ที่อยู่ที่อยู่ 12ปนา 12อยู่ไทยเนี่ยที่เมืองแถนนี่นะครับผมต้นไผ่เนี่ยจะเป็นหลัก จะเป็นหลักเลย แล้วก็หน่อไม้เนี่ยก็คือกินเป็นหลัก แล้วก็การทำอะไรเนี่ยก็จะมีหน่อไม้เป็นหลัก มีต้นกล้วย คือแกงหยวกกล้วย แล้วจะมีแกงบอลอะไรอย่างนี้ของที่หาได้เมื่อก่อนนี้เขาจะไม่ซื้ออของอะไรที่หาได้เนี่ยเขาก็จะมาแกง ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็การที่ทำอะไรเนี่ยนึกถึงบรรพบุรุษเนี่ยก็ต้องเอาแกงไก่กับหน่อไม้เนี่ยเป็นหลัก ประเพณีของไทยดำนี่นะ พ่อแม่ของเราเนี่ยถ้าเกิดตายเนี่ยเราจะต้องเอาขึ้นมาอยู่บ้านต้องทุกคนเลยบรรพบุรุษทุกคนเลยที่ที่เที่ตายเฉพาะผู้ชายด้วย ตอนนี้จะเป็นพิธียกพานเสนนะคะเดี๋ยวหมออ่านี่เขาจะถามว่ายกแค่นี้ดีไหมหมอบอกว่ายังไม่ดีเท่าไหร่อ้าวแค่นี้แค่นี้หมอ แค่นี้ดีหรือยังหมอก็เริ่มแบบยกกายมามอเหนื่อยหน่อยมาอ่าหมอบอกว่าอันนี้ก็ดีแล้วแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่ก้อมเขาว่าอ่าอันนี้ยกครั้งที่สามอ่าหมอบอกว่าอันเนี้ยดีแล้วทำอันเนี้ยดีแล้ว อ่าเออเอาละพอ ถ้าถ้ายกสูงขนาดนี้คือดีแล้ว ถ้าหากว่าทำให้แล้วเนี่ยจะ จะทำมาหากินขึ้นแล้วก็คนที่อยู่นี้จะปกปักรักษา อยู่ดีกินดียกปันสีเสร็จแล้ว ก็จะเริ่มพิธีจันหาข้าวให้หมอกินก่อนตรงนี้ก็ หมอเขาก็จะทำพิธีเสร็จเรือนนะครับทีมีหมอเยาวตังจีไปมีจวงใหญ่สาวตั้งกลางเฮือนถ้วยหงหมอร้องถ้วยซาเล็ดสะตองหมอพรลำใดกินก้อนจังก่อยกินนายกายคุณบอาง กินข้าวอะถาหากว่ากินไม่ลง ติดคอคือเขาพูดถึงว่าเจ้าเสื้อเนี่ยคือคน เจ้าของที่จะสืบเลือเนี่ย คือเขาจะต้องเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไร ให้ทำอะไรไว้ต่อนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะทำคือเขาจะพูดไปให้ให้ให้ปีได้รู้ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าดอกรักมากครับ ขอบคุณครับ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราว